คุณกำลังมองหาการทำไรายได้มากกว่า 3,000 บาทต่อวัน 70,000 บาทต่อเดือน และการสร้างธุรกิจที่ทำให้คุณสามารถพักผ่อนอยู่บนหาดทรายเวลาใดก็ได้ ตามที่คุณต้องการอยู่หรือไม่ ถ้าใช่ สิ่งต่อไปนี้อาจเป็นคำตอบให้กับคุณครับ และไม่ว่าคุณจะเป็นใคร อายุเท่าไหร่ หรือกำลังทำอาชีพอะไรอยู่ หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการมีชีวิตในแบบที่คุณออกแบบได้เองแล้วก็ ผมมีคำถามหนึ่งครับ อยากจะถามคุณก่อน คุณลองคิดดูว่าถ้าเราหักเวลาที่เราใช้นอน ใช้เดินทางไปทำงาน ใช้ทำงาน และอื่นๆที่เราจำเป็นต้องทำในแต่ละวัน และในทุก ๆ วันของชีวิตเรา คนส่วนมากจะมีเวลาเหลือไม่เกิน1-2ชั่วโมงต่อวัน เพื่อใช้ทำในสิ่งที่พวกเขาอยากจะทำและมีคำถามอีกว่า พวกเขามีเงินมากพอไหมที่จะทำมัน วันนี้คำถามคือ เราจะทำยังไง เพื่อที่เราจะได้มีชีวิตในแบบที่เราต้องการ ขยันให้เยอะขึ้นหรอ ทำงานที่หนักขึ้นไหม หางานเสริมทำเพิ่มอีกสัก 2-3 งานดีไหม หรือการกู้หนี้ยืมสินเพื่อมาลงทุนในธุรกิจที่คุณก็ไม่รู้ว่าคุณจะทำมันได้หรือเปล่า วันนี้หลายต่อหลายคนไม่สามารถสร้างอิสรภาพให้กับชีวิตของตนเองได้ ไม่ใช่เพราะเขาไม่เก่ง หรือขยันไม่พอหรอกนะครับ แต่เป็นเพราะว่า เขากำลังขยันในเครื่องมือที่ผิดต่างหากบางคนขยันทำงานอย่างหนักวันละ10ชั่วโมง เพื่อที่จะได้เลื่อนตำแหน่งไปทำงานวันละ14ชั่วโมงแทน ดูแล้วไม่ค่อยจะคุ้มเท่าไหร่เลยนะครับโลกทุกวันนี้ได้เปลี่ยนไปแล้ว โลกยุคใหม่ได้เข้ามา จึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรครับ ที่เราจะเห็นคนมีรายได้จากการทำธุรกิจจากที่บ้านเยอะขึ้น คนทำงานจากที่ไหนก็ได้ เยอะขึ้น และมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร ที่เราจะเห็นคนที่เขาใช้ประโยชน์จากโลกยุคใหม่นี้ แล้วมีเวลาและเงินทองที่มากขึ้น ตอนนี้คุณเริ่มจะสนใจมันแล้วใช่ไหมครับ ระบบของเราเป็นระบบหนึ่งที่จะช่วยให้คุณสามารถใช้ประโยชน์จากโลกยุคใหม่นี้ได้ และด้วยระบบที่ใช้งานได้ง่าย ใครๆก็สามารถทำได้ จึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรครับ ที่เราจะเห็นเด็กหรือผู้ใหญ่สามารถทำเงินจากระบบธุรกิจนี้ได้จากที่บ้านของเขาเอง และส่วนที่ดีที่สุดของระบบนี้ก็คือ มันจะไม่รบกวนงานปกติของคุณเลย คุณสามารถสร้างธุรกิจนี้จากที่ไหนก็ได้ ขอแค่มีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเท่านั้น แล้วคุณก็จะได้ผลลัพธ์เหมือนกับเพื่อนๆ ของเราดังต่อไปนี้ เป็นยังไงกันบ้างครับ พอจะเห็นหนทางที่จะทำให้เราสามารถพิชิตฝันกันได้แล้วใช่ไหมครับ นี่คือสิ่งที่เราเรียกว่าโอกาสครับ หากคุณต้องการที่จะเรียนรู้ถึงเครื่องมือในการสร้างอิสรภาพทางด้านการเงินให้กับตัวคุณเอง ผ่านการทำธุรกิจบนอินเทอร์เน็ตด้วยระบบของเราแล้วแล้วก็ คุณสามารถลงทะเบียนที่แบบฟอร์มที่คุณเห็นได้เลยนะครับ แล้วระบบของเราจะส่งข้อมูลให้กับคุณทางอีเมล ให้คุณสามารถเรียนรู้ระบบนี้ผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณเองได้เลย หวังว่าคงได้พบกันอีกนะครับ สวัสดีครับ